ครับผมก่อนที่จะไปดูรูปแบบของรายงานสายกิจนะครับ เรามาารู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการทำรายงานสายกิจกันก่อนนะครับโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับ นักศึกษานะครับจะต้องวางแผนร่วมกับพนักงานที่ปรึกษานะครับ ถึงหัวข้อที่จะทำหรือว่าตัวโครงงานที่จะทำนะครับ ซึ่งหัวข้อนั้นจะต้องผ่านการเห็นชอบของพนักงานที่ปรึกษาก่อน ขั้นตอนที่ 2นะครับนักศึกษาจะต้องเขียนโครงร่างของรายงานปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของรายงานนะฮะ 3นะครับนักศึกษาจะต้องส่งโครงร่างรายงานให้กับศูนย์สายกิจของแต่ละสถาบันนะครับภายใน 3 สัปดาห์แรกของการสายกิจศึกษา4นะครับในขณะที่อาจารย์นิเทศงานนะครับเราจะต้องนำโครงร่างนะครับมาปรึกษากับอาจารย์นิเทศ และก็พนักงานที่ปรึกษาด้วย5นะครับนักศึกษาจัดทำรายงานภายใต้คำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษา และก็อาจารย์นิเทศ 6นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทำรายงานเป็นกลุ่ม หรือว่าเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แล้วก็ดูระยะพินิษของอพนักงานที่ปรึกษานะครับแล้วก็อาจารย์ที่นิเทศ